สำหรับประโยค你好我们今天要离开普吉了แปลว่า สวัสดีค่ะ เราจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันนี้ค่ะคำว่า你好แปลว่า สวัสดีคำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า今天แปลว่า วันนี้คำว่า要แปลว่า ต้องการ离开แปลว่า ออกจากหรือไปจาก คำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าะแปลว่าแล้ว สำหรับประโยค好的你们现在退房吗แปลว่าถ้าคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะคืนห้องเลยไหมคะ คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่าเียนใจแปลว่าเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้ คำว่าคนฟัง แปลว่าคืนห้องหรือเช็คเอาท์ คำว่ามาแปลว่าไม่